สวัสดีครับเพื่อนๆผมมาพูดถึงวัน Good t h i n k ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นะครับ วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมนะครับ การสัมมนาหรือการประชุมที่ดีเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายได้อย่างเต็มที่ครับทุกคนเนี่ยเน้นในเรื่องของอเป้าหมายรวมกันนะครับ อุทิศตนเพื่อเป้าหมายรวมกันเลยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ย การสัมมนาหรือว่าการประชุมที่ดีนะครับ ควรจะเน้นยึดถือในเรื่องของ agenda นะครับ agenda ก็คือเวลาของการประชุมนะครับจะต้องกำหนดไปในตามเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ยึดถือ agenda เป็นใหญ่นะครับ หากว่าในการประชุมเนี่ยจะต้องมีผู้ที่ควบคุมการประชุมจะต้องเป็นผู้นำนะครับจะต้องคอยจัดสรรจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางไปอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ผู้เข้าประชุมเนี่ยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็น แล้วก็มีการอภิปรายนะครับในทิศทางเดียวกันให้สอดคล้องกับในเรื่องของวาระในการประชุมนะครับหากมีการขัดแย้งกันมากเกินไปหรือออกนอกเรื่องของวาระการประชุมเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของอผู้นำในการประชุมที่จะดึงเข้ามาให้ให้ให้อยู่ในรูปการของของอันเจนดานะครับหากผู้ร่วมเข้าประชุมไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้ออกความเห็นมากมายก็จะเป็นหน้าที่ของ ผู้นำการประชุมคอยกระตุ้นนะครับให้มีส่วนร่วมนะครับหรือบางคนอาจจะพูดมากเกินไปอ่าตรงนี้ก็ผู้นำการประชุมก็อาจจะมีวิธีการในการรับมือจัดการกับเรื่องนี้ได้นะครับ สรุปนะครับการประชุมสัมมนาที่ดีนะครับ เราก็ควรที่จะเน้นในเรื่องของยึดถืออนเจนดานะครับวาระการประชุมให้สอดคล้องนะครับในแต่ละหัวเรื่องแล้วก็คำนวณเวลาให้มันลงล็อกตามเวลาที่กำหนดเอาไว้นะครับ ก็สำหรับวันกู๊ดซิง ผมจะมาแบ่งปันในวันนี้ก็เท่านี้นะครับ ถ้าชอบถูกใจนะครับ ก็ให้กดไลค์นะครับ ถ้าว่ายังไงก็มีประโยชน์ยังไงก็กดแชร์ได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย เจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากสวัสดีครับ